จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว เห็นไหมคะเกมฟิเคชันน่าสนใจแค่ไหน เรามาลองเปลี่ยนห้องเรียนของเราให้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เหมือนกำลังเล่นเกมกันเลยนะคะ ดิฉันมีตัวอย่างสถานการณ์ในการสร้างการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยแนวคิดเกมฟิเคชันง่ายๆจิตขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรก ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นสองกลุ่ม ให้นั่งเรียนในชั้นเป็นกลุ่มเสมอ ขั้นที่2ในทุกๆสัปดาห์ ทั้งสองกลุ่มจะได้รับงานหนึ่งชิ้น ตามเนื้อหาที่ได้เรียนในสัปดาห์นั้น และนำเสนองานในสัปดาห์ถัดไป ขั้นที่ 3 หลังจากนำเสนอผลงาน ผู้สอนเป็นผู้ตัดสินให้มีกลุ่มที่แพ้ชนะตามกติกาของแต่ละชิ้นงาน เช่น ได้จำนวนมากที่สุด อธิบายได้ชัดเจนที่สุดเป็นต้น ขั้นที่ 4 สมาชิกกลุ่มที่แพ้จะต้องเลือกสมาชิกที่คิดว่าช่วยงานกลุ่มน้อยที่สุด หรือสร้างประโยชน์ให้กลุ่มน้อยที่สุดต้องตกรอบไป โดยใช้วิธีเขียนชื่อลงในกระดาษ ส่งให้ผู้สอนเป็นผู้ประกาศชื่อคนตกรอบ และแต่ละสัปดาห์อาจมีคนตกรอบมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ ขั้นที่5หลังจากตกรอบไปแล้ว ผู้เรียนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานกลุ่มชิ้นต่อไป ผู้สอนจะมอบหมายงานเดี่ยว หรืองานกลุ่มร่วมกับผู้ที่ตกรอบแล้ว และให้มีหน้าที่ร่วมตัดสินการแข่งขันต่อไป ขั้นที่ 6 ผู้เรียนที่ชนะการแข่งขันจนถึงรอบสุดท้าย ก็จะได้รางวัลเป็นคะแนนพิเศษ ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการแข่งขันของแต่ละสัปดาห์ มีหน้าที่ช่วยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจการแข่งขัน เพื่อให้ผู้เรียนไม่โกรธกันจากการถูกเลือกให้ออกจากกลุ่ม ออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมกับแต่ละสัปดาห์ รวมถึงงานของผู้ที่ตกรอบไปแล้ว อาจมีเงื่อนไขพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่น หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รางวัล หรืออาจให้มีการกลับเข้ากลุ่มอีกครั้งก็ได้ เห็นไหมคะ แค่ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ท่านก็สามารถสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้มีแต่ความสนุกสนานท้าทาย เสมือนกำลังเล่นเกมกันทั้งห้อง ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับการใช้แนวคิดเกมอิมพิเคชันในการเรียนการสอนนี้ ท่านสามารถนำโปรแกรมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ร่วมได้นะคะ เช่น โปรแกรม Google Classroom ท่านสามารถใช้ในการจัดการห้องเรียนออนไลน์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ โปรแกรม p l i c k e r และโปรแกรม Kahoot ท่านสามารถนำมาประยุกต์ในส่วนการเรียนรู้ผ่านการประเมินผล ซึ่งโปรแกรมจะมีองค์ประกอบของเกมอยู่ เช่นมีเป้าหมาย กฎกติกา เกิดการแข่งขันในเวลาที่กำหนด แสดงผลคะแนนเพื่อเห็นระดับของผู้เรียน และเป็นการให้รางวัลสำหรับผู้ที่ได้แต้มมาก อย่าลืมเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ